ประโยค On m'a volé mon passeport แปลว่ามีคนขโมยหนังสือเดินทางของฉัน ประโยคนี้เมื่อต้องแปลเป็นภาษาไทย อาจจะแปลได้หลากหลายแบบ เช่น หนังสือเดินทางของฉันถูกขโมย ฉันถูกขโมยหนังสือเดินทางเป็นต้น คำว่า ในที่นี้ใช้เป็นประธาน โดยหมายถึงใครก็ได้ ในกรณีนี้ภาษาไทยจึงแปลว่ามีคน คำว่า m apostrophe คือคำว่าที่ถูกลดรูปเนื่องจากตามคำกริยาที่ขึ้นต้นด้วยสระ ในที่นี้มีหน้าที่ทางไวยากรณ์คือเป็นคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ ให้กับคำตรงที่ใช้กับกริยาที่ต้องการคำตรงมารองรับคำว่า voler เป็นรูป participe passé ของกริยารูปเดิมคือ voler แปลว่า ขโมย ประโยคนี้มีความซับซ้อนทางไวยากรณ์เนื่องจากใช้ประธานเป็น เพื่อให้ใช้กริยา voler เป็นกรูวาจบหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า active voice จึงใช้คำสรรพนาม n o มาเสริม แต่ในขณะเดียวกันก็ใช้คำว่า n o ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ เพศชาย เอกพจน์ แปลว่าของฉันอยู่ด้วยแล้วคำว่า passport เป็นคำนามเพศชายเอกพจน์ แปลว่า หนังสือเดินทาง ประโยค c'était quand et où แปลว่าเมื่อไหร่และที่ไหนคำว่า c'était แปลว่านั่นคือ โดยใช้คำว่า était ซึ่งเป็นการอดีตไม่สมบูรณ์ของกริยา être เหตุที่ต้องใช้เป็นอดีต เพื่อให้สอดคล้องกับคำถามที่ถามว่า เกิดขึ้นเมื่อไหร่และที่ไหน ซึ่งเป็นอดีตคำว่า quand ในที่นี้เป็นคำวิเศษที่ใช้ตั้งคำถามบอกเวลา แปลว่าเมื่อไหร่คำว่า ในที่นี้เป็นคำวิเศษที่ใช้ตั้งคำถามบอกสถานที่แปลว่าที่ไหน